我曾经等过你，因为我也相信。สวัสดีค่ะ วันนี้ก็อยู่กับช่องพี่กวาน สายสลอนะคะ เราก็อยู่กับวีพีเจ็ดแปดเก้าเก้าเช่นเคยค่ะ เราก็อยู่กับเกม Totem Wonder นะคะ ของค่าย PG นั่นเองค่ะ เมื่อกี้ก็เล่นไปแล้วแต่ลืมกดอัดแต่แม่ สมองสมองไปหมดแล้ว สตงสตังก็ยิ่งไม่ค่อยจะมี ไปค่ะเราก็เบ็ดกันที่ 1 บาทพอนะคะทุกคนคะเรามีทุนอยู่ 65 บาทดูสิเราจะปั่นเป็นยังไงวันเนี้ยปั่นขึ้นหรือปั่นลงไปตอนนี้เราก็ยังมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีอยู่นะคะ แค่ทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์ให้น้อง 5 คลิป ว้าว มาแล้วค่ะ 5 คลิป แล้วก็ฝากกดติดตามแล้วแคปให้แอดมินนะคะคลิกลิงก์ใต้คลิปนะคะทุกคนค่ะทุกคนจะได้เครดิตฟรีทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่นะคะ ขอแค่ให้เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์ให้พิกหวานแค่นั้นเองเจ้า มันจะไปยากอะไร ันเป็นยังไงกับหน้าหญิงนุชเนี่ยฮะเอ้ยกับพี่กวานเนี่ยฮะที่พูดหญิงนุชไหวมันพอดีพี่กวานมีช่องสำรองอีกนะจ๊ะอีกช่องหนึ่งชื่อช่อง ยิงนุชพาแตกนะคะคุณขายังไงก็ฝากทุกคนไปกดติดตามให้ยิงนุชด้วยนะจ๊ะใครที่กดติดตามเอ่ออีหยังเนาะบัตรเนาะใครที่กดติดตามช่องหญิงนุชนะคะ ก็แคปหน้าจอส่งให้แอดมินได้เลยเจ้า จะได้รับเครดิตฟรีนะจ๊ะ ได้ก็แจกไม่ได้ก็แจกค่ะ คนมันอยากแจกนะแม่เราดูเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะ ไม่แนะนำให้ลอกเลียนแบบนะคะ แต่ถ้าอดใจไม่ไหว ก็คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะพี่จ๋ามาสิแตกดิแตกใส่หน้าให้มันเกมไม่แตกหัวพี่กวานี่แหละจะแตกตอนเนี้ย เล่นสามเกมแล้วได้แล้วก็ไม่หยุดไงมันเป็นอย่างนี้ไงความโลภมันเป็นอย่างนี้ ตัวอย่างมีไว้ให้ดูเฉยๆนะคะ ไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะแม่จ๋าไป มันแต่โปเชโปเชบ่ได้บอนั่งเล่นเกมจนหลังถดหลังของ หลังแข็งหมดแล้วเนี่ย ห่วยมันจะให้ดิฉันหมดเลยเหรอหรือยังไงโปรดแจ้งให้ดิฉันทราบมา ขณะนี้เวลาตีหนึ่งสี่สิบเด้อแม่เด้อ โอ้โหทำไมไม่เข้าอีกฝั่งหนึ่งวะ วายไม่เข้าสองฝั่งแล้วแม่ โอ้โห ดูบลเลิศบลเลิศเด้อวันนี้เจ้าบลเลิศเด้อไปสิบสี่หมุนสุดท้าย แล้วอย่างนี้ตัวคูณไม่เข้างงเนอะ อย่างสวยหมวยไม่ให้โชคเลยอะงงอะดูคูณตั้งสิบเมจะโว้ย โออีแป้นจะแตก ไปสามบาทสุดท้าย โอ้โห มึงไม่เข้าอีกฝั่งหนึ่งแล้วไปยังฝั่งนั่นเนาะไอ้เนาะค่อยก็งงเจ้าอยู่นะ หมดแล้วแม่เอ้ยไม่เป็นไรค่ะทุกคน ยังไงก็ดูไว้เป็นแบบดูเพื่อความสนุกเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะ คือพี่พี่อาจวันนี้อาจจะโชคไม่ดีนะคะ แต่พี่ๆอาจจะโชคดีนะคะ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่หวานด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ ราตรีสวัสดิ์เจ้า